ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานะคะ ในแต่ละประเทศจึงได้มีการตรากฎหมายขึ้นมา และสำหรับประเทศไทยนั้น จะมีหน่วยงานที่ดูแลในด้านความเป็นเจ้าของในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ ตัวอย่างเช่นนะคะ กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะคะ ก็จะดูแลในเรื่องของลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่างๆนะคะ ในที่นี้นะคะเราจะขอกล่าวถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ในเรื่องต่อไปนี้ค่ะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความรับทางการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร